ำให้แม่นายเองนะเจ้าคะหน้าฉันจมูกฉันดูโก่งดังคำสอนหรือจังจ๊ะยังเจ้าค่ะยังอีกนิดนึงเจ้าค่ะเอาไว้เขียนคิ้ว ฉันสวยเหมือนนางอับสอนสวรรค์หรือยังพี่ เหมือนนางอับอับอับสอนเจ้าค่ะ อับสอนต่อไปก็ต้องแต้มสีปากด้วยสีชาตินะเจ้าค่ะโอ้ยังไม่ค่อยชาติเท่าที่ควรเลยเจ้าค่ะไม่เข้มอีกนิดนึงเจ้าค่ะ เปลี่ยนใบน่าจะเพียงพอแล้วเจ้าค่ะ ตรงแก้มเนี่ยจะต้องเป็นสีธรรมชาติมองคันช่องกันนะเจ้าคะขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าคะจะต้องเบลนทุกอย่างให้ดูเป็นธรรมชาติงั้นเราแบบเคุณพี่กันเนอะยาฮูพี่หมื่นค่ะเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะแต่แต่งตัวนั่งชมอยชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญ ไม่ชอบก็ตามหาไม่ได้เจ้าค่ะแม่นายคือฉันอะเพิ่งจะรู้ตัวว่าตอนที่นึกว่าฉันตายอะฉันมีของติดตัวมาด้วยจ้ะพี่ มันก็คือ เครื่องสำอางจากจากเมืองของเราเนี่ยจ้ะพอดีว่าพ่อฉันไปเที่ยวที่เมืองต่างโพ้นทะเลมาแล้วก็ฉันก็เลยได้ของพวกนี้มา ฉันก็เลยอยากมาแต่งให้พี่นะจ๊ะเอาเป็นว่าเรามาแต่งกันดีกว่าพี่เริ่มจาก คิ้วก่อนนี่นะจ๊ะเขาเรียกว่าที่เขียนคิ้ว ที่เขียนคิ้ว ใช่จ้ะ ก็คือมันก็จะคล้ายๆปากกาที่ทำจากชนวนจาก่านอะไรพวกนี้จ้ะ เริ่มจากหัวคิ้วนะจ๊ะ พี่ก็ค่อยๆ วาดที่หางคิ้วสวยพี่เนี่ยคิ้วคือมงกุฎของใบหน้า พอหรือยังเจ้าคะได้อยู่ อีกทางพี่ เดี๋ยววันนี้แต่งเสร็จก็จะขอคุณป้าไปเที่ยวงานวัดักหน่อย แก้เศษที่คุณพิมพ์มาคับใส่ไล่ทรงฉัน จะดีเหรอเจ้าคะมาหาว่าฉันแต่งหน้าเหมือน พันี่เงาตาก็คือแต่งให้ตาเราเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีเงา มีสี มีมิติขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะพี่อ่ะพี่ก็แปะสีขาวแล้วพี่ก็ปาดไปเพื่อทั่วตาเลยเพื่อนแปะตรงนี้แหละหนูเจ้าคะ ใช่จ้ะตรงตรงสีขาวกลางๆเนี่ย เจ้าคะอีกยังไม่ค่อยติดเลย ข้างนี้ด้วยหรือไม่เจ้าคะ ข้างนี้เบากว่าเติมไปเลยจ้ะพี่อ่าไหนดูซิเรดเวอร์พี่สามัคคีตาเออ smoky eye เนเทรนด์การแต่งหน้าจากโคนทะเล eyeliner ไร นที่มันใกล้ขอบตาที่สุดเราก็กรีดไปพี่เส้นใกล้ขอบตาเลยเหรอเจ้าะพี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็กรีดให้มันเป็นกรีดอย่างนี้เลยเหรอเจ้าคะใช่จะให้มันดังขันสอนนะจ๊ะพี่ตายอยู่ตรงไหนเจ้าคะ ฟริง อ่า ฟริงไหมเจ้าคะฟริงจ้ะ อีข้าง ฟริงไหมเจ้าคะฟริงจ้ะพี่ฟริง ต่อมาก็ ลิปสติก ระติกติกกระติกลิฟก็ยกขึ้น ยกกระติบยกกระติบอ่ะพี่เนี่ย ยกกระติบเหรอเจ้าคะไม่ทาปากจ้ะพี่ลิฟกระติบอืทาให้มาแบบชาติเหรอเจ้าใช่เหมือนทาแต่ว่าอันนี้เขาเป็นต้องเมมหรือไม่เจ้าคะต้องไม่ต้องเมมจ้ะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนนี่สมมตินี่เป็นชาติมันเป็นแผ่นใช่ไหมพี่แบบสมัยโบราณเขาใช้นี่มันเป็นแบบแท่งพี่ก็เอาอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องทำปากจืดหน่อยนะจะได้เห็นว่าแบบรูปปากสอนจืดนี่ดีนะพี่แล้วก็ ระติกหัก เจ้าค่ะ กระติกมันหักหรืองั้นพี่ก็หยิบกระติกออกมาแล้วทาเลยจ้ะพี่ยกกระติกใช่ไหมเจ้าค่ะยกลิปสติกใช่จ้ะยกมันออกมายกกระติกแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เขาคิดปากเจอเจอพี่ต้องแบบตามเทรนต่างโทนทะเลเลยนะพี่เขาบอกว่ายิ่งปากใหญ่เท่าไหร่แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเสน่ห์แรงจัดไปเลยพี่ต้องใหญ่แค่ไหนเจ้าคะอย่างนี้เลยพี่ ใหญ่แล้วพี่ สี สีนี่มันเห็น ถึงโค้นทะเลหน้าเลย สุดยอดเลยพี่ ยกกระติก ยกกระติกสุดยอดปิดมือเลยเจ้าค่ะ สุดยอดเลยพี่ อ่ะส่วนนี้ยังมีอีกหรือเจ้าคะสุดท้ายพี่ อืมบัตชออนบัตรบัตชออนมาพร้อมกับบัตบัตรบัตรบัตรก็เป็นเดี๋ยวนี้อย่างนี้หรือเจ้าคะใช่จะบัตรก็เป็นแผ่น ตอนทานนะพี่ฉันจะร้องเพลงประจำตัวกระเก็ดเก็ดกระเก็ดเก็ดกระเก็ดเก็ดเก็ดเก็ดเก็ดแต่นั่นชื่อแม่นายเนยเจ้าค่ะจะเป็นเพลงของฉันเองอ่ะพี่ตามจังหวะอ่ะสามสี่อ่ะปัดกันอย่างนี้เลยต้องกาใช่จ้ะพี่โอ้โหเยอะอ่ะสามสี่กระเก็ดเก็ดกระเก็ดเก็ดเก็ดต้องอย่างนี้ด้วยเลยเจ้าค่ะใช่จ้ะพี่อย่างนั้นเลยตามจังหวะกระเก็ดเก็ดกระเก็ดเก็ดเก็ดขึ้นไหมเจ้าค่ะพี่ยังไม่แก้มต่าง เ็นัจ้าค่ะหนกแก้มขึ้นมาไหนพี่ เออแก้มต่ำมากเลย มันต้องเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะ มาส่องกระจกส่องกระจกคันช่องมัวมากเลยเจ้าค่ะ ไม่เห็นนั้งต้องสงสัยต้องเพิ่มอีกนะพี่นะเนี่ย มัวพอหรือยังเจ้าค่ะ ได้อยู่เดี๋ยวพี่ไหนไหนน้องส่องกระจกสิกระจกเอ๋ย บอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปัตตภีกระเก็ดเก็ด กระเก็บเก็ตเก็ตเก็ตเกตโอ๊ยบอกว่าข้าสวยพี่เขินเจ้าค่ะเอาพี่ไป งั้นเราขอไปขอคุณหญิงป้าไปงานวัดกันไหมฉันตื่นเต้นเลยไหนพี่ดูสิชุดชืนเนไงบ้าง เรียบร้อยดีแล้ว เจ้าค่ะ โอเคงั้นเราไปขอคุณหญิงป้ากันเนาะ เจ้าค่ะ มาพอดี คุณหญิงป้าค่ะหนูกับพี่ผินขอไปเที่ยวงานวัดได้ไหมคะไม่กระเกตนั่นอ๋อเจ้าวิปลาสไปแล้วเดี๋ยวนั่นน่ะ ข้าไม่ยอมให้นางไปวัด 再来呀！